พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวจากสารสกัดลูกสัตว์ลูกสัตว์หรือฟีนูกรีเป็นสมุนไพรที่รู้จักกันดีในด้านการเพิ่มน้ำนม ในสตรีหลังคลอดบุตร แต่ยังไม่มีรายงานการนำมาใช้ประโยชน์ในเครื่องสำอางอย่างแพร่หลายครับ นักวิจัยไทย ได้ทดลองสกัดสารสำคัญจากลูกสัตว์ และพบว่า มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเสื่อมสลายของคอลลาเจน ใต้ผิวหนังได้ดี จึงนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เวชสำอาง เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้แก่สมุนไพรไทยครับ นักวิจัยสวทช ร่วมกับบริษัทไอเดีย2 Expert จำกัดพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมหลักเป็นสารสกัดจากลูกสัตว์ โดยใช้นาโนเทคโนโลยีทำให้สารสกัดจากลูกสัตว์ อยู่ในรูปอนุภาคลิโปนิโอโซม เพื่อเพิ่มความคงตัวและเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัด ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเสื่อมสลายของคอลลาเจนใต้ผิวหนังที่เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอย ผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ได้มีเนื้อบางเบา กระจายตัวได้ดี มีการพัฒนากระบวนการผลิตระดับโรงงานต้นแบบ ผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง ปัจจุบันผลิตจำหน่ายสู่ตลาดเรียบร้อยแล้ว วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000